โอ้ยแต่จริงๆผมชอบนะครับ ขอบคุณมากเลยพี่ เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยมันทำความสะอาดได้สะดวกดีใช่ พี่ก็ชอบ อย่างที่นาบอกนะครับ ช่วยทำความสะอาด เช็ดแล้วก็รู้สึกสดชื่นสะดวกสบายด้วย เวลาเราขึ้นรถลงเรือมือต้องไปจับ นู่นจับนี่ บางทีก่อนที่เราจะรับประทานอาหารก็เอาทิชชู่เปียกกันสัะหน่อยก็จะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้ ดีเลยครับ แต่พี่ป๊อกรู้ไหมครับ ว่าทิชชู่เปียกทั่วๆ ไปเนี่ยอาจจะฆ่าเชื้อโรคไม่ได้ทำความสะอาดได้อย่างเดียวจริงหรอ อ้าวแล้วมีทิชชู่เปียกแบบไหนที่ช่วยกำจัดเชื้อโรค เชื้อรา หรือว่าแบคทีเรียได้จริงๆ มีไหมครับ มีแน่นอนครับพี่แถมยังเป็นผลงานวิจัยของคนไทยด้วย อาจจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลย นักวิจัยศูนย์นาโนเทค สวทช ศึกษาวิจัยสารละลายสำหรับทำความสะอาด และยับยั้งเชื้อโรค พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่บริษัทคีนจำกัด พัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดทำความสะอาดผิวแบบเปียก สูตรแอนติแบคทีเรีย ภายใต้แบรนด์ยูมิ ผ้าเช็ดทำความสะอาด และยับยั้งเชื้อโรคนี้ มีส่วนผสมของสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ100% ด้วยนวัตกรรมการกักเก็บสารสมุนไพรในรูปแบบของ Nano Encapsulation ซึ่งช่วยให้ผ้าเช็ดทำความสะอาดร่ำน้ำมันและสิ่งสกปรกได้ทุกพื้นผิวฆ่าเชื้อโรคได้ถึง 99.99%อีกทั้งหลังการใช้งานยังคงประสิทธิภาพยับยั้งแบคทีเรียได้ยาวนานกว่า 24 ชั่วโมง ที่สำคัญผลิตภัณฑ์นี้ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง ปัจจุบันมีการผลิตและจำหน่ายในท้องตลาดแล้วนะคะ ว้าวว้าวว้าว โอ้โห เป็นทิชชู่เปียกที่สรรพคุณเยี่ยมจริงๆ เลยนะครับ ช่วยทั้งเช็ดทำความสะอาด แถมยังช่วยกำจัดเชื้อโรคได้อีกด้วย ถูกต้องนะครับ นอกจากนี้ยังทำความสะอาดได้ทุกพื้นผิว ถึงจะเป็นคราบน้ำมันที่เช็ดออกยาก ตัวนี้เอาอยู่เลย ว่าแต่สรรพคุณเยี่ยมขนาดนี้ใช้งานปลอดภัยไม่อันตรายใช่ไหมครับ ปลอดภัยแน่นอนครับ เพราะว่าใช้สารจากธรรมชาติ คนที่มีผิวบอบบาง หรือผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้สบายเลยครับอ้าวแล้วอย่างนี้มีผลิตภัณฑ์รูปแบบอื่นอีกไหมครับ ตอนนี้มีสบู่เหลวล้างมือแล้วก็สเปรย์กำจัดกลิ่นครับโอ้แบบนี้ต้องรีบไปอุดหนุนซะหน่อยละครับ ดีเลยครับ ช่วยกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์งานวิจัยของคนไทย อ๋อ ว่าแต่พี่ครับครับ นอกจากใช้ทิชชู่เปียกเนี่ย ผมว่าพี่ล้างมือให้สะอาด กินของร้อนด้วย ใช้ช้อนกลาง ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้มากขึ้นครับ ได้เลยครับ